ทปบันทึกเสียงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนสุนทรียะแบบเซนกับความตาย โดยสุประโชคชุมสายนายุทยา ที่กลีนบุ๊กคาเฟ่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช2563ครับตอนรับสุภาพใหม่แล้วครับนี่ว่าน่าจะพักผ่อนกันแล้วนะครับกินท้อง ผ้าไหมนะครับ ก็จะมาสู่เรื่องของสุนทรียะความตายนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานในนิกายหนึ่งนะครับก็คือนิกายเซนนะครับนี่มีเกินๆมามาบ้างแล้วแหละนะครับอันนี้เราก็จะมาดูภาพรวมก่อนนะว่าจริงไอเดียของนิกายเซน จริง ๆนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะเข้าใจว่าเขาจะมีวิธีมองโลกแล้วก็มองความตาย ของชีวิตอย่างไรนะครับเนี้เนี่ยเมื่อคืนก็มีบทวงนั่งคุยกันนะครับเด็กๆนะครับว่าเอ๊ะเซนนี่เป็นอะไรนะจริงๆแล้วเซนจะพูดพูดง่ายๆเซนก็เป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งเป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่ไปเติบโตครับกว้างขวางขึ้นนะครับในประเทศจีนแล้วก็ค่อยๆสืบทอดต่อมาในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี แม้ว่าบางครั้งเนี่ยคณาจารย์ในนิกายเซนเองก็ก็ ใช้ประโยคที่พูดว่าเหมือนกับว่านะครับ เหมือนกับว่าเออเซนเซนไม่ใช่นิกายเนาะเซนเป็นเซนพุทธศาสนานั่นแหละเซนคือเซนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับบางทีถ้าโอเคในแง่ประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่านิกายเซนเป็นนิกายที่พัฒนานะครับเป็นพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นในจีนโดยเฉพาะ ในประวัติคร่าวๆเนี่ย จะเคยได้ยินนะครับผู้ที่นาพุทธศาสนานิกายนี้ไปเผยแร่ในจีนนะครับไปตั้งหลักปักฐานในจีนก็คือท่านโพธิธรรมจะเป็นภาษาจีนที่เราคุ้นเคยกันคือท่านตักมอปรมาจารย์ตักมอหรือท่านโพธิธรรมเนี่ยนะครับเป็นตำนานอีกแล้วตำนานมันเยอะนะครับท่านว่าจริงๆแล้วท่านเป็นเจ้าชายแต่โอเคแหละมันก็ต้องมีการถูกเรื่องเนาะเป็น เป็นเจ้าชายเป็นเชื้อ เป็นเป็นเชื้อสายของกษัตริย์อะไรบางอย่างเถอะนะครับ แล้วก็ออกบวชนะครับ แล้วก็เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับนี้เนี่ยตอนที่ท่านไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยเรื่องราวเขาบอกว่าท่านได้ก็มีเรียกว่ามีบารมีแล้วกันนะครับเป็นที่เป็นที่น่ำลือจนจักรพรรดิจีนตอนนั้นเนี่ยเรียกท่านเข้าไปพบ แล้วก็มีการสอบถามนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนไม่มีผู้สศทนาเข้าไปแล้วนะครับผู้สศทนาเข้าไปเข้าไปล่วงหน้าก่อนนั้นแล้วท่านคนที่ทำนี้ก็มีการคุยสนทนากับกษัตริย์นะครับหรือฮองเต้ในสมัยนั้นก็ตามแต่ซึ่งตอนนั้นจีนอาจจะไม่ได้เป็นเป็นเป็นไม่ใช่ในสมัยทางนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแหวนใหญ่ๆสำคัญแต่ เจ้าองค์นี้เนี่ยนะครับ เป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวนะครับท่านสร้างวัดสร้างเจดีย์นะครับ ส่งคนไปบวชโน่นนี่นั่นท่านก็เลยเชิญพระหมอไปแล้วก็บอกว่านี่ฉันเนี่ยโอ้สร้างทำกุศลมากมายนะทำบุญมากมายสร้างวัดสร้างกระถูนี่ฉันได้บุญเท่าไหร่นะนี่นะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจท่านพระหมอตอบว่าไม่ได้บุญอะไรเลยเออ่ตำนานอีกแหละว่าสองคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายเนี่ยพระหมอก็เลยถูก ไล่ออกตะเพิดออกไปนอกนอกราชวังความจริง ก็มีในแง่ประวัติศาสตร์แต่ตลกร้ายหนึงก็คือ ก็คือความคิดไอเดียที่บอกว่าเอ๊ะตามมอพูดเข้าไปพูดภาษาอินเดีย เอ่อฮ่องเต้พูดภาษาจีนเออคงคูดกันไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ตามแต่แต่ว่าแต่ว่าไอเดียนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนมันเริ่มมาจากบุคคลคนนี้นะครับตักหมออันนี้รูปนี้ไม่เกี่ยวนะครับ รูปนี้เป็นอีกคนหนึ่งผมเปิดให้ดูเฉยๆตักหมอคนไหนเห็นในรูปเนาะในหนังจีนก็เป็นนะครับเป็น บุคลิกของท่านเวลารูปเขียนหรือรูปอะไรก็ตามรูปปฏิมากรรมก็จะเห็นเป็นเป็นพระนะครับนุ่งจีวรแดง แล้วก็หน้าตาเป็นหน้าตาดุดุตาโตโตผิวหนาหนามีเขาเยอะมันก็เป็นบุคลิกคนจีนนะครับแล้วก็ไว้อาจาหูนะครับเป็นเป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีเชื้อสายวันณะในกษัตริย์มาก่อนนะเธอจริงๆก็คือการจาะหู ไว้ต้องหูแต่ก่อนทีนี้เนี่ยพอท่านตั้งมอคุยกับระดับกษัตริย์ไม่รู้เรื่องเนาะ แพร่นะครับ ในในในในในในบทที่เป็นพระบาทอื่นมากแต่ว่าตอนแรกท่านไม่ได้เปผยแพร่นะท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนะครับเวลานานหลายปีทีเดียวนะครับนั่งหันหน้าเข้าลมอต่นที่เราพูดเรื่องวิธีปฏิบัติพุทธศาสนามีหลากหลายนะครับ เราพูดแล้วเนาะที่เบสก็มีอย่าง นั่งสมาธิก็ได้แต่จริงมันไม่ใช่ บย้อนไปจริงๆเนี่ยเซนก็จะอ้างว่าโอ้ยก่อนตั้งม็อบไปก็มีหลายคนนะครับ รวมไปถึงท่านวสุพันธ์ท่านมาท่าน นักประชุนด้วย ซึ่งจริงๆในอดีตเนี่ยเป็นคนลนิกายแล้วซ้ำแต่ว่า ต้องการการไล่เรียงที่มีเหตุผลเป็นเป็นตัวคอนเฟิร์มหลังจากท่านว้ยหลังเนี่ยนะครับบรรลุธรรมตอนเป็นพรว่านะครับใครได้อ่านตัวของเว้ยหลังเมื่อท่านแปลจะรู้นะครับหรือ เห็นหนังสือที่พูดถึงท่านเนาะ ก็บรรลุธรรมตอนเป็นคารวะด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็แล้วก็ตอนหลังก็บวชนะครับ แล้วก็เผยแพร่ธรรมะถือว่าเป็นยุคทองของของนิกายเซนก็คือเกิดความสนอกสนใจของผู้คนแล้วก็แม้แต่ในนิกายอื่นๆก็มาฟังเทศฟังธรรมจากท่านนะครับจากท่านเบื้องหลังไปเนี่ยท่านไม่ได้ส่งมอบตำแหน่งสังกัดปริญยกให้ใครต่อไปแล้ว เพราะว่าการส่งมอบตำแหน่งเนี่ยจริงมันมีข้อเสียอย่าง จริงพุทธศาสนามันก็ไม่อาจจะหลีกพ้นเรื่องเหล่านี้ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นเรื่องของการของกลุ่มของก้อนของการแก่งแย่งกันท่านเห็นว่าการสืบทอดบามและจีวอที่เป็นสารลของการสืบทอดสายความเซนนี่มันค่อนข้างอันตราย ท่านก็เลยไม่ได้ทรงว่าไม่ใครอีก แต่ว่าท่านเวลาเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่แตก ตอนนี้ก็จะมีแตกแยกไปสายต่างๆนั่นก็เป็นข้อข้าบุคลิกภาพของนิกา้เซนจริงๆมันมีข้อแตกต่างกันได้แค่อื่นคือหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าเซนเนี่ย เน้นการทำสมาธิเป็นหลักสองเซนพูดอยู่เสมอว่าเซนไม่ได้สื่อสารด้วยคำพีนะเซนสื่อสารจากจิตถึงจิตจากใจถึงใจ นั่นเองเนี่ยนิกายเซนไม่ได้ยึดติดในคำพีเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกไม่ได้ยึดติดนี่ไม่ได้บอกว่าเซนไม่มีคำพีนะครับเซนก็มีคำพีเยอะทีเดียวเป็นแต่ว่าคำพีนั้นเป็นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เฉยเซนไม่ได้นับเพราะว่าเป็นเป็นเป็น ต่างจากนิกายอื่นเช่นนิกายสุตวดีซึ่งมีสุตวดีเขายุหะสูตรต่างจากนิกายสัทธรรมพุทธลิกซึ่งถือสัทธรรมพุทธลิกสูตรเป็นหลักอะไรเงี้ยคือนิกายในจีนจะถือคำพีคำพีไหนก็จะเป็นนิกายนั้นไปเซนบอกว่าโอเคเซนไม่มีคำพีเป็นตัวยึดถือนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรูปแบบนิกายเซนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอิสระหลายรูปแบบ ตัววิธีการสอนที่ที่ที่หลากหลาย เพราะมันบอกแล้วว่ามันเป็นไม่ยึดติดในคำพีรูปแบบใดๆนะครับบางทีเราจะเห็นรูปภาพที่เป็นตามบ้านเป็นรูปท่านด้วยหลังฉีกคำพีมั่งหรืออะไรก็ตามแต่ หรือแม้แต่ในนิทานเซนหรือในเรื่องเล่าของเซนที่ว่าบางทีก็มีพระเซนเอาพระพุทธรูปไปเผาไฟบ้างนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้มีพุทธเจ้าอยู่นั้นนี่อะไรก็ตามแต่ แต่นั้นก็เป็นเรื่องราวนะครับ จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆที่มันเกิด ขึ้นในเหตุการณ์นั้นด้วยพระอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะสามาถหรืออะไร หรืออะไรที่จะเจ้าก็ตามแต่แต่ว่าท่านเองแต่สื่อสารเนื้อหาเรือพุทธศาสนาที่มีออกมาดังนั้นเองเนี่ยพุทธศาสนาในการเซนเนี่ยค่อนข้างจะตัดเรื่องยุ่มหยิมออกไป เรื่องวิธีการต่างๆออกไปนะครับในยุคแรกนะครับในยุคแรก เน้นการปฏิบัติตรงๆเลย แต่ถ้าใครไปญี่ปุ่นเลยตอนนี้ก็จะเห็นว่าโอ้เซนกับิธีกรรมเยอะเหลือเกินนะครับโอ้ตอนจะ กว่าจะเดินกว่าจะอะไรกันได้เนี่ยก็มีมีขั้นตอนหลากหลายมีอะไรอย่างนั้นกันก็เป็นธรรมดา ทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการการตายเนี่ยน่าสนใจนะครับ เพราะว่าในเซนเนี่ยว่ามันพัฒนามาอย่างอย่างอย่างอย่างมากแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นมากๆในญี่ปุ่นเนี่ย มันก็มันก็เกิดมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับแน่นอนครับในจีน สายหนึ่งเซนก็ยังปฏิบัติสืบทอดมาอยู่นะครับ ในเกาหลีก็มีอยู่ ในเวียดนามเองอย่างท่านทิสเนอร์ทันนะครับหรือท่านเยทันนะครับ ก็ยังมีสายปฏิบัติอยู่ แต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างเอกลักษณ์สำคัญประการอะไรก็ตามเขาก่าวว่าอะไรก็ตามที่มันเข้าไปสู่ญี่ปุ่นแต่มันออกไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นเกาะมันเข้าคนเข้าทะเลพวกนี้ญี่ปุ่นดูดคืนทุกว่าทำเอาไว้ แต่เนื่องจากเขาเป็นส่วนตัวเป็นโลกตัวเองเนี่ยมันแปลงทุกอย่างให้มันเป็นตัวเอง เป็นวัฒนธรรมตัวเองได้ เซนในแบบญี่ปุ่น ก็ไม่เหมือนในเซนแบบจีนนะเซนถ้าใครเคยไปวัดเซนญี่ปุ่นมันจะบอกว่ามันจะ มันจะเงียบมันจะเรียบมันจะน้อยที่สุดเลยเซนจีนก็อาจจะเป็นเหมือนวัดจีนทั่วไปนะครับเราไปเห็นก็ยังมีอะไร ตกแต่งประดับประดาหรูหราอยู่ราะว่าความเป็นญี่ปุ่นด้วยด้วยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งน้อยทข้าไปใหญ่แล้วมันก็พัฒนาครูบาอาจารย์สัมผัส์สัมพันธ์หลายคนทีเดียวแต่ในญี่ปุ่นถูกนำเข้าไปโดยอาจารย์สองรูปที่สำคัญนะครับ คืออ่า ท่านเอซายนะครับเป็นผู้นำนิกายลินไฟเข้าไปหรือนิกายลินจี้ส่วนอีกท่านหนึ่งที่สำคัญในแพ้กันก็คือท่านโดเงินนะครับเป็นผู้นำนิกายโซโตเซนหรือเซาตุงจากจีนเข้าไปเมื่อวานเราคุยกันเล็กน้อยนะครับ ว่ารูปแบบของนิกายนี้จริงมันไม่ต่างกันมากนะครับมันก็ยังมีโครงของนิกายเซนอยู่นะว่าเราไม่ยึดติดในคำพียวสื่อสารกันแบบจิตสู่จิตนะครับแต่ว่ารูปแบบสำคัญที่มันต่างกันก็คือ นิกายดีไซน์เนี่ยนะครับ จะเน้นการ หกปิดหกปิศนาธรรมเนาะอันนี้เราเรียกว่าโกอานหรือโกอานในภาษาจีน เน้นการใช้ปิศนาธรรมเป็นเครื่องเครื่องมือช่วย เช่นนะครับ เช่นอาจจะคอยจะได้ยินนะครับ เช่นเสียงเสียงของการตบมือข้างเดียวเป็นยังไง มีคนตบก็ตบด้านนี้อย่างนี้นะแต่ว่า แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นปิศนาธรรมนะครับ คนที่ได้รับโกอานนี้ไปแล้วเข้าไปนั่งไปเชิญไปนั่งคิด อยู่เป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เนี่ย เราก็ต้องเข้าไปตอบคำถามของอาจารย์เซนเนี่ย แต่ละคนตอบไม่เหมือนกันหรอก มีแต่อาจารย์เท่านั้นที่รู้ว่าคำตอบไหนที่มันมาจากจิตใจจริง ๆ ของของสาวกคนนะคำตอบที่ให้ไป อาจจะเป็นคำถามที่ให้ไปเป็นของเดียวกันเนาะ แต่คำตอบไม่จะเป็นต้องเหมือนกัน แต่ถ้าคุณไปลอกคำตอบคนนี้มา เฮ้ยอันนี้ตอบถูก อาจารย์บอก อันนี้ตอบดีเว้ย ไปเอาคำนี้มาตอบ อาจารย์ก็จะเล่นงานการใช้กงอันนี้จริงเป็น วิธีการที่มีมาตั้งแต่จีนแล้วนะครับ ก็คือการโยนคำถามเข้าไป แต่เป็นคำถามที่คุณ คิดหัวแตกนะครับ โยนคำถามเข้าไป เช่น ก่อนหน้าที่เธอเกิดมาหน้าตาเธอเป็นยังไง เราจะก่อนหน้าเกิดมันเป็นหน้าชาติที่แล้วมากเลย อาจจะผิดนะครับ คำถามเหล่านี้มันถูกมันไม่ได้ต้องการเน้นคำตอบ แต่มันต้องการให้เกิดเป็นสมาธิวีการดีไซน์เน้นใช้โครงอ่านเป็นตัวทำสมาธิ คุณต้องอยู่จดจอกับคำถามเนี่ยชนิดที่ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตตลอดเวลาเนี่ย คำถามนี้มันต้องต้องเกิดในหัวคุณตลอดเวลาอะไรวะ อะไรวะคำตอบนี้คืออะไรวะ จริงๆวงเล็บก็มีผู้อธิบายว่าจริงๆมันคล้ายๆ กับสุขาวดีนะถ้าคุณแนบแน่นกับมีตภาพได้แบบนั้นนะเช่นเดียวกัน คุณต้องแนบแน่นกับคำถามที่อาจารย์โยนมาให้คุณ แล้วคุณอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่ถึงเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวของคุณเลย แล้วคุณจะพบคำตอบของมัน คุณจะบอกได้นะว่าคำตอบคืออะไร อันนี้เป็นรูปแบบที่นิกายนี้ใช้กัน ส่วนอีก นิกายหนึ่งนะครับ ก็คือนิกายโซโต นิกายนี้จะเน้นการทำสมาธิเป็นหลัก เนื่องจากตัวโตนี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยวิธีการยิ่งยิ่งเพิ่มความเน้นย้ำการทำสมาธิมากขึ้นนะครับก็คืออย่างปรมาจารย์ที่ท่านโดยเงินท่านก็บอกว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่ออะไรนะเช่นถ้าถ้าเราเคยได้ยินปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่าเรานั่งสมาธิเพื่อบรรลุ แต่เราโอ้นั่นเจนถือว่าโอ้นั่งได้ไงนั่งสมาธิก็คือนั่งสมาธิ รือแม้แต่นั่งสมาธิเพื่อความสงบเซนจะบอกไม่ได้นั่งสมาธิถ้ายังถ้ามึงยังเพื่ออยู่มึงไม่สงบนั้นเองเนี่ยในการทำสมาธิแบบในการโซโตคือนั่งไปเถอะแล้วมันจะมีความสงบความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นมา ก็รู้แล้วปล่อย รู้แล้วปล่อยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากอารมณ์วิปัสสนาในฝ่ายเราวาดอะไรนะครับที่เราพูดกันเนี่ยนั่งอยู่ แล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา เกิดความคิดขึ้นมาโอ้โหคิดไกลๆเลยโอเครู้แล้วก็วางวาง เต้นเต้นฝ่ายฝ่ายโตโตใช้วิธีการแค่นี้นะครับ แต่อยากให้เรารู้กันแหละว่าไอ้วิธีการวิปัสสนาแบบแค่นี้ที่มันดูง่ายุดแต่ผมมันยากที่สุดเลย เพราะว่าืวอเราทำสมาธิหนึ่งจริงเราผมว่าลึกๆในใจเราแอบหวังสงบสิว่ามันทำไมมันไม่สงบผมเคยเป็นตอนวัยรุ่นนะครับ พยายามนั่งให้สงบแล้วผมมันไม่สงบผมมันมันหงุดหงิดนะมันไม่สงบมากทำไมสุดท้ายเราก็ถูกล่อลวงไปด้วยความความอยาก รูปแบบของของตัวโตเลยเน้นย้ำไม่ได้นั่งสงบไม่นะต่อให้นั่งไม่สงบคุณก็ต้องอยู่กับความไม่สงบให้ได้แล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับในนิกายเซนเนี่ยจริงๆแล้วการปฏิบัติก็คือการให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยนะครับพูดถึงแง่มุมของความตายเนี่ยผมมีผมตั้งรูปคนนี้ไว้ก่อนทำไมไม่รู้นะครับแต่ครวนี้ก็คืออ่ะเปิดให้ดูไว้ก่อนนะครับ ูดถึงพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วเนี่ยคนนี้ก็เป็นพระอาจารย์รูปสำคัญในนิกายดินสายเซนนะครับ เรารู้จักกันที่ท่านดีมาก ๆตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ ในชื่อของอีคิวนะครับนี่คือท่านปรมาจารย์อีคิวนะครับท่านอีคิวโซจุนนะครับหน้าตาจริงเป็นอย่างนี้นะครับ ลืมทำลายความฝันในวัยเด็กของเรา ภาพนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยแกะสลักมาอ่า คนที่แกะสลักเป็นเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับคือตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ แล้วก็หนวดเราจะเห็นใกล้ๆเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้นะครับ จะมีร่องรอยเป็นรูๆเนี่ยหนวดและและตัวที่เป็นผมเนี่ยใช้หนวดของท่านจริงๆมาใส่มาติดเข้าไปหน้าตาท่านจะประประมาณนี้นะครับท่านนี้คิวเป็นปรมาจารย์เซนในสายดินทรายนะครับ อย่างที่เราเห็นนะฮะก็จะเน้นย้ำเรื่องการคบคิดปริศนาธรรมหน่อย แต่ตัวเอง แอนิเมชันอีคิวซังเราก็เเต็มไปด้วยคำถามอะไรตุดชาวิสัชนาการเป็นปกตินะครับสิ่งที่สำคัญก็คือท่านอีคิวเนี่ย เป็นพระภิกษุที่ค่อนข้างอะไรนี่ละสมัยใหม่หน่อยในยุคนั้นนะครับ คือนอกจากเซนจะไม่ยึดติดในคำพีแล้วเนี่ย แน่นอนเมื่อเมื่อมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเซนก็จะมีรูปแบบของตัวเอง แต่ท่านอีคิวเนี่ยไม่ติดในรูปแบบอะไรเลยนะครับ ท่านใช้ชีวิตในวัดมังกลางคืนก็ออกไปกิน ดื่มสาเกเป็นอาชีพเลยชอบมากนะครับดื่มสาเกกับคนในโรงเตี้ยมแล้วก็ไปอยู่กับนางคานิกาหรือเกชาต่าง ๆใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับใครจะเจอท่านอีคิวไปที่นั่นได้เลยนะครับ แต่ว่าท่านไม่ได้ โอเค ไม่รู้นะครับจริงเท็จแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบแบบแบบเพื่อจะหลงระเริงกับมันนะจริงท่านอีคิวไปทำ ไปทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือทำหน้าที่การนำพุทธศาสนาเข้าไปสู่ผู้คนที่มันอยู่ในอยู่ในท้อง อยู่ในพื้นที่ที่มัน พุทธศาสนาลังเกียจอะอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือการพุทธศาสนาเข้าไปเลยกับคนพวกนี้นะครับแล้วท่านก็เลยเป็นต้นแบบของของถ้าถ้าในภาษาญี่ปุ่นแปลมาเขาเรียกว่าพระบ้าก็คือเป็นเป็นพระที่ทำตัวซึ่งซึ่งในจีนอยู่แล้วครับ ในจีนพระบ้าก็มีเช่นท่าน ท่านซานนะครับ ท่านชิวเต้ นะครับเนาะอาจจะใครอาจจะเคยเห็นหนังสือขุนเขาเยือกใช่ไหมฮะเขียนโดยท่านท่านซานจะเป็นพระบ้าปล่อยผมลุงลังว่าว่าเป็นอริยะแล้ว แล้วก็คอยหลบหนีผู้คน เพราะว่าตัวเองเป็นอริยะแล้ว คนก็จะมาหาใช้ชีวิตเข้าป่าเข้าดอยไปนะครับพยายามไม่ให้พบเจอผู้คน หรืออย่างที่เรารู้กันง่ายๆจี้โกงประจานจี้โกงก็เป็นหนึ่งในพวกฝ่ายพระบ้าเหมือนกัน คืออะไรของมึงวะอะไรเนี่ย ว่าก็เป็นเขาก็ว่าว่าเป็นสัตว์ผู้หลุดพ้นแล้วนะครับ อันนี้คิวก็เป็นคล้ายๆกันนะครับ คือดำเนินชีวิตแบบนั้น แล้วก็มันก็น่าแปลกประหลาดที่อาจจะเป็นโลกทัศน์เฉพาะของแต่ละพื้นที่นะครับ คือถ้าเป็นบ้านเราท่านที่คิวก็อาจจะโดนสึกไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย แต่ว่าเราญี่ปุ่นว่าทำเป็นในญี่ปุ่นเนี่ย แม้ แม้ท่านจะได้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านท่านที่คิวได้พระราชทานอะไรนะ สมณศักดิ์ พระจักรพรรดินะครับจากจะตัวคุณเลยก็ตามแต่คือเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะให้การเคารพเอ่อแม้แต่เกาหลีเองก็มีอาการแบบนี้นะครับ ท่านวอนโยใช้ายเลยครับ ในแต่ละประเทศ ในนิกายซีจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้น เป็นพระที่ ท่านวอนโยเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติธรรมลึกซึ้งนู่นนี่นั่นจนวันหนึ่งช่วงกลางชีวิตแม่เอาแล้วเป็นพระตึกไปมีลูกมีเมียใช้ชีวิตสารวาสนู่นนี่นั่น แต่สุดท้ายท่านได้รับเกียรติจากกษัตริย์ของเกาหลี มอบมอบสมณศักดิ์ให้คือมันคงเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดที่ แต่เข้าใจได้นะครับ ในโลกของมหายานมันมันข้ามเรื่องที่ผมบอกมันข้ามเรื่องพระสงฆ์กับคารวะแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของโพธิสัตว์แหละเนาะโอเคที่เอารูปท่านอีคิวมาให้ดูครับเพราะว่าจริงๆท่านมีบทประพันธ์อันหนึ่งที่สำคัญมากของท่านอีคิว ครเคยดูการ์ตูนที่คิวซังก็จะอาจจะเคยได้เห็นตอนนี้นะครับ เป็นหนึ่งตอนที่เขามาทำการ์ตูนด้วย เป็นตอนที่ผู้คนฉลองเฉลิมฉลองในการในวันปีใหม่นะครับด้วยการ โอ้ยสังสรรค์อะไรต่างๆครับร้องเพลงรื่นเริงกินเหล้าอะไรต่างๆถ้านี่คิวเนี่ยมองเห็นนั้นเกิดความสลดสังเวชมากว่าโอ้ยเหมือนปีใหม่มันก็ผู้คนหลงระเริงแล้วไม่ได้นึกถึงความตายท่านี่คิวเดิน ก็เลยเดินนะถือเอาไม้เสียบหัวกะโหลกเดินไป แต่วันปีใหม่นะครับแต่วันปีใหม่เดินถือหัวกะโหลกไปตามถนนต่างๆนี่ไงในวันปีใหม่จะเฉลิมฉลองอะไรกันแล้วไม่รู้สึกความตายท่านก็โดนด่านะครับ คือมันเป็นวันแห่งเข้าใจนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นนะวันปีใหม่เนี่ยผมไม่ใช่ปีใหม่หนึ่งมกรานะผมเป็นตุดตุดจีนตุดแบบนะครับแล้วก็มีพระบ้าคนหนึ่งถือกระโหลกเรามึงจะตายแล้วนะมึงจะตายแล้วก็ก็เป็นแล้วก็เป็นวิธีของ ของท่าน้ำรูปวาดของไอคิวก็ดูแต่กระเซาร์ระเซาร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นดูอันนี้เป็นเป็นเรื่องนะครับในในในชีวิตรวัของท่านนะครับ แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือท่านเขียนบทกวีไว้จำนวนหนึ่งเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะเรื่องหนึ่งแปลภาษาอังกฤษว่าสเกลตันโพมนะครับโพเอมนะครับก็คือบทกวีแข่งโครงกระดูกคือเนื้อหาที่ที่เราเห็นเป็นลายมือแล้วก็เป็นรูปภาพเนี่ย เขาบอกกันว่าเป็น เป็นภาพจากฝีมือของท่านเองนะครับ แต่ว่าแล้วก็ถูกเอามาแกะเป็นเป็นวูดบล็อกอีกทีเป็นเป็นวูดคัทอีกทีหนึ่งนะครับ เนื้อหาของไอ้บทกวีโครงกระดูกเนี่ย ท่านเขียนเล่าไว้ว่าวันหนึ่งท่านหลับฝันไปนะครับหลับฝันไปแล้วก็ฝันเห็นโครงกระดูกนะครับ แล้วโครงกระดูกเนี่ยมันก็ทำให้ท่าน เหมือนกับสนทนาทำให้ท่านนึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่เกี่ยวกับความไม่จีริง แล้วท่านก็ร่ายเป็นบทบทกวีเนาะบทกวีขึ้นมา บทกวีนี้มันยืดยาวนะครับจริงๆแต่ว่าหาท่านอาจจะหาอ่านดูมันไม่ยาวมากประมาณหนึ่งหน้ากระดาษกว่าๆนะครับ ไม่ยาวมาก อาจจะมีภาษาอังกฤษแปลอยู่นะครับบทกวีเนื้อหาโดยรวมมันก็พูดถึงว่าเออที่จริงแล้วเนี่ย ไอโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรเลยเนาะนอกจากเราที่ไปอยู่นี้เนี่ย เราเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละมีเอ่อมีเนื้อมีหนังห่อ พอถอดออกปุ๊บเอ้าทุกคนเป็นกระดูกเท่ากันเลยแต่ท่านก็จะพูดว่าเออจริงๆนั้นนะผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่ไม่มีหรอกมันมีแต่โครงกระดูกที่นั่งอยู่นะครับ แต่ท่านก็อธิบายให้เป็นพุทธปรัชญาเข้าไปว่า อืม ที่จริงแล้วเนี่ย แม้แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยถ้าเราเห็นเป็นกระดูกเป็นตัวเราเป็นร่างกายเป็นธรรมชาติต่างๆ ทั้งหมดเกิดมาจากสุญญตาเนาะเกิดมาจากความว่าง จริงๆแล้วเนี่ยไอความว่างเนี่ยมันคือพุทธะ ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าพุทธะที่อยู่ในใจพระพุทธเจ้าสัพยมุนีพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมกาย พุทธะในสรรพสัตว์ตถาคตอ่ะนี่คือบอกว่าทั้งหมดมันคือคำเดียวกัน คือสุญญตาคือความว่างนั่นเองเนี่ยบทไอ้บทกวีคงกระดูกเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับ ในการเหมือนกับการเป็นบทกวีที่พูดถึงความตายในแง่มุมพุทธศาสนาของท่านอีกทีจริงผมไม่ได้ผมไม่ได้แปลมาในที่นี้นะครับเอามาเพราะว่ามันค่อนข้าง ช้เวลาแล้วก็ยาวหน่อย แต่ว่าเอามาให้ดู อันนี้เป็นภาพพิมพ์นะครับโชคดีว่าญี่ปุ่นมีข้อดีบางอย่างคือแม้แต่ในอดีตเนี่ย การเมื่อการพิมพ์ถูกถูกสร้างเป็นวุฒวุฒคัพหรือวุฒบล็อกขึ้นมาในการแกะไม้เนี่ยในในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลักการเหล่านี้มันยังคงอยู่ค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับาเราอาจจะ โอเค มีการเขียนลายสื่อไทยสลักหินเมื่อ เจ็ดร้อยกว่าปีแปดร้อยกว่าปีก่อนเป็นแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่สามารถก๊อปปี้ได้ เมื่อระบบการพิมพ์เกิดขึ้นแต่การก๊อปปี้จำนวนมาก ๆ ได้เนี่ยมันทำให้ผลงานที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมวรรณศิลป์พุทธปรัชญาเนี่ยมันถูกเผยแพร่ได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับยุโรปในยุคเรเนซองส์นะเกิดการผลิตเนาะว่าจะเป็นก่อนยุคเรเนซองส์ต้นต้นแต่ว่าอะไรนี้เกิดการผลิตเครื่องพิมพ์ได้นะครับกูเตนเบิร์กทำเครื่องพิมพ์ได้ ความรู้ต่างๆแพร่กระจายเข้าไป ครับ ในหมู่ผู้คนได้นะครับที่บ้านเราอาจจะ ต้องเป็นเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะของบ้านเราหนึ่งหนึ่งเราเขียนทุกอย่างบนสมุดข่อยสองสมุดข่อยเราแพ้น้ำกับปวกจบแล้วครับไม่เลยเราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับก็เลยได้มีระบบการทำก๊อปปี้ที่มันเป็นจำนวนมากกว่าอันนี้ก็พูดในเปิดกัครับสองรูปให้ดูเนาะ ่เป็นบทวีคงกระดูกทั้งหมดแล้วครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเอ๊ะมันอาจจะนอนกอดกันอยู่อ๋อแต่จริงๆผอมันก็เป็นโครงกระดูกอ่ะโอ้นี่เขาคนเขาแห่ไหนกันไปนี่คนเอ่อเป็นผู้ร่างมากดีเอ้า พอถอดเนื้อหนังออกถอดเสื้อผ้าลดต้นต้นกระดูกหมดเลยนะครับเป็นบทประพันธ์ของท่านอยู่ที่บอกนะครับ นี่เนี่ยนอกจากท่านอีคิวแล้วนะฮะที่มีเรื่องจริงๆอาจารย์นิกายเซนเนี่ยพูดถึงชีวิตและความตายมาเยอะนะครับแต่ว่าผมบอกแต่แรกเขาให้ผมย้ำว่าจริงแล้วความตายไม่ใช่เรื่องของความตายนะคือเรื่องของการใช้ชีวิตนั่นแหละนะครับก็เป็นเนื้อหาเป็นก้อนเดียวกันทีนี้เนี่ยผมหยิบบทคำสอนคำเทศของ่านอาจารย์พระอาจารย์ดวงเย็นนะครับซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายโตโตเข้ามาสู่ญี่ปุ่น ให้ให้ทุกท่านดูในที่นี้ อันนี้รวมอยู่ในคำพีโชโบงเอนโซนะครับโชโบงเอนโซเป็นคำพีเล่มหนาเตอะเลยนะครับ ซึ่งเป็นข้อเขียนของท่านโดมินนะครับ มีโอ้เป็นผมว่าจำไม่ใช่ไม่ชัวร์นะครับประมาณเก้าสิบหรือร้อยกว่าบท แล้วก็เป็นการบันทึกคำสอนของท่าน มีบทหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ชื่อว่าบทโชจิครับ แปลว่าการเกิดและการตายนะครับ ผมคัดลอก แปลมาประมาณหนึ่งนะฮะให้ท่านได้เห็นในที่นี้เลยนะครับผพว่ามค่อนข้างยาวแล้วก็เลยก็เลยพิมพ์มาให้อ่านกันโอโทจิ โอท่านดวงเงินท่านดวงเงินขึ้นต้นด้วยประโยคแรกนะครับ ด้วยพุทธะนั้นอยู่ในเกิดและตาย มันจึงไม่มีเกิดและตาย ด้วยพุทธะไม่ได้อยู่ในเกิดตาย พุทธะจึงไม่ถูกลวงหลอกด้วยเกิดและตาย สองประโยคนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นคำพูดของศาสาจารย์จีนสองท่านนะครับสองคน คนหนึ่งพูดว่า ก็พุทธะอยู่ในเกิดตายไง อ้าวดังนั้นเกิดและตายจะมีได้ยังไง ก็มันคือพุทธะส่วนคณาจารย์อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งเนี่ย ในจีนเนี่ย พูดไว้ในประโยคที่ต่างกันนะครับ ในประโยคที่ต่างกันว่า พุทธะไม่ให้อยู่ในเกิดตาย อ้าว แล้วพุทธะไปเกี่ยวอะไรกับเกิดตายวะจริง ๆ ความหมายมันคือเรื่องเดียวกันคนแรกบอกว่า ตอนแรกบอกว่า พุทธะอยู่ในเกิดตายนั้นเกิดตายก็ไม่มีนะ มีแต่พุทธะคนที่สองบอกว่า พุทธะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเกิดตาย เกิดตายก็เรื่องเกิดตาย นั้นเกิดตายมันไม่ได้บอวุ่นวายแปดเปื่อนพุทธะเราในฐานะที่เป็นพุทธะอยู่แล้วนะครับ ก็ก็จะไม่ไม่ต้องไปเอาวงอะไรกับมันสองประโยคนี้ท่านโจงเงินหยิบยืมมาจากคณาจารย์จีสองพันนะครับ แล้วท่านโจงเงินก็อธิบายว่านะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไปแสวงหาพุทธะนอกจากการเกิดตายนะครับ ก็มือพยายาม ลงไปทิศใต้นะอยากจะมาทางหัดใหญ่เลยแต่เราตีตัวขึ้นไปเชียงใหม่นะครับหรือต้องการไปเชียงใหม่อ่ะแต่เราตีตัวไปนู่นแล้วประดางเบตาแปลว่าจริงแล้วท่านบอกว่า ถ้าเราไปแสวงหาพุทธะที่อื่นนอกจากเกิดตายเนี่ยหาไม่เจอนะและผิดด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นเหตุแห่งการเกิดตายเกิดตายเกิดตายมาก ในแง่มุมของนิกายเซนเนี่ยการเกิดและการตายเองนั่นแหละคือพุทธะนะครับ ซึ่งจริงเราเหมือนเหมือนเหมือนเราพูดเล่นๆนะเราก็พูดได้ตามแต่ละมันก็ลอกคำพูดออกมา แต่พอเรามาคิดจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธเรื่องนี้ได้นะครับ ถ้าเราไปหาความหลุดพ้นจากจากโลกอื่นอยู่ที่อื่นข้างนอก ที่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ในชีวิตในการเกิดตายแล้วก็เราก็คงจะไม่พ้นพบผมบอกแล้วว่าจริงนะพุทธศาสนาไม่เคย สอนอะไรที่นอกไปจากการย้อนกลับมาที่ตัวเราข้างในนี้เลยดังนั้นท่านโรงเรียนก็บอกว่า พียงเข้าใจว่าเกิดตายนั่นแหละ คือนิพพานนะครับไม่มีเกิดตายแค่ต้องหลีกหนีนะครับ แล้วก็ไม่มีนิพพานที่ต้องแสวงหาด้วย เมื่อเข้าใจแจ้งเช่นนี้ก็เป็นอิสระจากการเกิดตายฟังฟังดูเหมือนมันเป็นประโยชน์ง่ายๆนะครับ แต่จริงมันคือการยอมเคารพยอมรับและเคารพได้ซ้ำว่าในความเกิดความตายที่เราไม่อาจหรือเรื่องได้นี่แหละ มันคือนิพพานอยู่ในตัวเองมันคือนิพพานอยู่แล้วหนึ่ง เพราะว่าในการปฏิบัติของคนทั่วไปเนี่ย เรามักจะนึกถึงเนาะว่าโอ้นี่ชีวิตนี่นี่คือสังสารวัฏกูไม่เอาแล้วเว้ยกูจะไปนิพพานครับเราจะหนีจะเกิดตายไปนิพพาน วิธีการแบบนี้เซนบอกไม่ได้มันจะหนีไปได้ยังไงเพราะมันต้องเกิดตายนะครับนั้นเองเนี่ยกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการหนีการเกิดตายหนีการเกิดหรือหนีการตายเพื่อจะไปหานิพพานเนี่ย ในนิการเซนบอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณจะไปสู่นิพพานสู่การหลุดพ้นด้วยวิธีนั้น ราะตัวเกิดและตัวตายเองนั่นแหละคือนิพพานไอ้สีดำที่ไม่ต้องไปอ่านนะครับสีดำนี่ผมคอมเมนต์เอาไว้เป็นเป็นคำอธิบายเฉยท่านตองเงียนบ่อยว่า อย่าคิดดาวว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกิดไปตาย เราทุกคนน่ะมองเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ้อยฉันเกิดแล้วก็ไปตายนะครับ เกิดมาก่อนเลยแล้วตายทีหลัง ถ้าโดเมนอธิบายแบบแปลกประหลาดมากเป็นตรรกะที่ที่ประหลาด แต่ก็ต้องก็ต้องไปน่าสนใจท่านบอกว่าการเกิดนะครับ การเกิดน่ะมันเป็นช่วงเวลามันเป็นระยะเวลาของตัวมันเอง การตายก็เป็นระยะเวลาของตัวมันเองเกิดมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของการเกิดเอง การตายมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของการตายเองพูดง่ายๆคือ เกิดก็คือเกิด ของมันตายก็คือตายของมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยดังนั้นเมื่อเราเกิดเราอย่าคิดว่าเราเกิดแล้วโอ้เราต้องไปตายใช่เราเกิดก็คือเราเกิดจบเราตายก็คือเราตายนะครับ และนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับ ในพุทธธรรมจึงกล่าวว่าเหนือเกิดนะครับหรือไร้เกิดนั่นแหละนะครับ และตายตายทำไงได้ก็ในเมื่อการเกิดเองมันจบในตัวเองแล้วการตายก็มันจบในตัวเอง ถ้าเราคิดว่าเกิดแล้วไปตายแปลว่าเกิดสิ้นสุดนะครับ เกิดแล้วไปตายเกิดเกิดเกิดเกิดแล้วไปแก่แก่แล้วไปตายเราบอกว่าเมื่อการเกิดมันสิ้นสุดนะ แต่จริงแล้วท่านอมินบอกมันไม่ได้สิ้นสุดนะเกิดก็คือเกิด ในคัมภีอีกเล่มหนึ่งนะครับ ในในบทอีกบทหนึ่งแล้วกันนะครับ อยู่ในโชโบเกนโซด้วยเหมือนกันท่านตัวเกงอธิบายเพิ่มเติมว่า อย่าคิดว่าไม้ฟืนเนี่ยเวลาเผาแล้วเนี่ยนะครับฟืนถึงฟืนถึงกลายเป็นเท่าฐานนะ ฟืนมีชีวิตอยู่ในความฟืนของมันเอง และเท่าฐานก็มีชีวิตอยู่ในความเป็นเท่าฐานของมันเอง แน่นอนเราถ้าเรามองเรามองตากการเราตรงนี้เราคงงงแล้วต้องก็พูดกันอยู่ว่ามันเผาแล้วมันไฟแต่ถ้าตรงนี้เราก็มองนั้นไม่ได้ฟืนมีชีวิตมันเป็นฟืนเท่าฐานเป็นเท่าฐาน จบ ซึ่งมันยากนะครับ ยากให้เราจะเข้าใจในในในกระบวนการแบบนั้น บางทีบางทีเราอาจจะไปมองเห็น มองเห็นอมองเห็นอะไรนี่ละ ความอะไรเนาะของสิ่งหนึ่งที่มันค่อยเปลี่ยนไป แต่ท่านตรงน็นบอกว่า แต่ละวินาทีแต่ละขณะสมบูรณ์ตัวมันเองนะมันไม่ได้ถูกทำลายไปไหนนะสมบูรณ์เราเกิด ก็มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ตอนแก่ก็มีความสมบูรณ์ของความแก่ความตายก็สมบูรณ์ในความตาย ตอนเจ็บก็สมบูรณ์ในความเจ็บมันมันเป็น ตัวของมันเองวิธีนี้ถ้าพูดอธิบายง่ายจะงงงนิดนึงไม่ได้งงอาจจะอาจจะสวนทางกับความคิดแบบแบบที่เราทั่วไปเข้าใจหนึ่งอ๋อ เกิดแก่เจ็บตายนะเป็นวัฏจักรเราก็ต้องเผชิญไป จริงๆแล้วท่านโดเมนใช้วิธีการพูดอีกแบบหนึ่งนะผมว่าวิธีการพูดแบบหนึ่งการอธิบายเนื้อหาของจะทำมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าท่านเลือกใช้วิธีอธิบายไปอีกแง่มุมหนึ่งนะครับนะครับ เกิดไม่ใช่อื่นใดนอกจากเกิดนะครับตายไม่ใช่อื่นใดนอกจากตาย เมื่อเกิดมาเย็นก็จงแค่เกิด เมื่อตายมาเย็นก็จงจงแค่ตาย โหดร้ายมากนะครับผมทำไม่ได้หรอกเกิดมาโอเคเกิดด้วยตายโอเคตายโอ้โหมัน แต่พอเราจะตายปุ๊บเนี่ยเราเคยเกิดนะ เราเคยมีชีวิตอยู่นะ จริงจริงผมว่าที่ผมเลือกบทเกิดตายหรือบทโชจิมาเนี่ย ผมว่านี่เป็นบุคลิกของนิกายเซนเลยไม่ใช่แค่บุคลิกของเรื่องของการตาย อย่างไรให้งดงามเป็นบุคลิกของนิกายเซนแบบว่าในทุกในขณะหนึ่งของชีวิตเลย ก็มีอยู่แค่เนี้ยนะครับคุณทำอะไรอยู่ตรงนั้นจุดพอถ้าใครเคยอ่านท่านพิสทันบ่อยๆอย่างนี้ครับใครเคยเคยพบนะล้างจานเพื่อล้างจานไม่ได้เอาสะอาดด้วยไม่ได้ล้างจานแล้วก็ฝันเอ้ยคิดถึงนู่นถึงนี่ไม่ได้ล้างจานเลยล้างคือล้างนะครับ กินก็คือกินถ้ามเนแต่ไม่ใช่กินเพื่ออิ่มด้วยซ้ำนะครับ กินก็คือกินว่าไปนะครับผมว่านี่เป็นบุคลิกเฉพาะแบบเซนเลยซึ่งมันไม่ต้องการความเยื่นเยอะยืดยากอะไรมากมายมันเป็นปรัชญาที่ ฟันธงจบปุ๊บเลยนะครับ แต่ว่าในในความในความซื่อตรงมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนกระบวนความคิดของเราเนี่ยเพราะเราเป็นมนุษย์อย่างที่ผมบอกเป็นมนุษย์ที่ใช้สติปัญญาเยอะชอบโรแมนติก ชอบถุกเรื่องให้มันแบบว่า โอ้โหมีความดราม่าเมื่อเผชิญหน้ามันนะครับ อย่าได้ยึดติดหรือผักใสอันใดอันหนึ่งเกิดและตายคือชีวิตแห่งพุทธะ ถ้าเธอผักสายมัน เธอก็สูญเสียชีวิตแห่งพุทธะ แต่ถ้าเธอพยายามยึดยื้อมันไว้ เธอก็สูญเสียชีวิตแห่งพุทธะเช่นกันเมื่อใดที่เธอไม่หนีหลีกหนีรังเกียจมัน หรือไม่รักมั่นแสวงหามัน เมื่อนั้นก็เข้าถึงจิตแห่งพุทธะนะครับแน่นอนครับบางทีเราเกิดเนาะเออเราจริงๆความเกิดเนี่ยมันก็มันก็บวกเนาะก็คือเกิดกับชีวิตนะครับการมีชีวิตการเกิดขึ้นมา แล้วก็หลงรักมันเนาะยึดมันเนาะหรือความตายเราแน่นอนเราผักเราเราก็ผักไปหลีกหนีมัน หรือในขณะตรงกันข้าม บางคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนั้นชีวิตฉันแย่เหลือเกินฉันอยากจะตายเท่ากับว่าฉันเกลียดชีวิตฉันเกลียดการเกิด แต่ฉันไปแสวงหาความตายแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับ แบบนี้จะเป็นวิธีความคิดตรงกันข้ามคือการการนำไปสู่การการการกระทำให้ตัวเองตายไปก่อนเวลาแบบนี้ก็เสียความเป็นพุทธะเหมือนกันอย่างนงั้นอย่างที่ท่านดวงเงินบอกไปตอนที่แล้วเลยนะครับเมื่อเกิดมันมาเกิดมันก็ต้องเกิด เมื่อตายมันก็ตายแล้วก็จบ อย่างไรก็ตามนะครับ อย่าได้ใช้จิตคิดคำนวณมัน อย่าได้พัมพูดถึงมัน จงปล่อยวางและละลืมกายและใจของของฉันของตัวเองจงสละมันให้แก่ชีวิตแห่งพุทธะนะครับปล่อยให้เป็นกิจของพุทธะ เมื่อดำเนินไปตามนี้ เธอก็จะเป็นอิสระจากเกิดและตาย และกลายเป็นพุทธะโดยไม่ต้องตรากตามลำบากกายใจ จากนี้แล้วใครกันเล่าที่ยังคล่องอยู่ในจิตนี่เป็นการประโยชน์สุดท้ายนี่เป็นการตกแบบ ตกแบบที่กายเซนนะครับเล่ามาทั้งหมดนะเกิดตายโน่นนี่เกิดก็คือเกิดตายก็คือตาย แล้วก็บอกว่าพี่กายเซนเลยนะครับอย่าไปคิดถึงมันเนี่ยคิดถึงอะไรไหมคิดถึงคำนวณนะเกิดขึ้นแล้วว่าตายโน่นนี่เป็นยังไงต่อไปวะอย่าไปคิดด้วยนะครับ เพราะว่าสำหรับนิกายเซนหรือแม้แต่พุทธศาสนาเองเนาะเราก็พอรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในข่ายความคิดเนี่ยเราคิดเราคิดเราคิดอย่างเดียวมันไม่ได้คำตอบมันเป็นความคิดนะครับเซนก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้ อย่าไปใช้สติปัญญาคิดตรงนั้นแต่อย่าไปให้สมองคิดแล้วกัน เราไม่ได้พูดถึงปัญญาแบบ แบบแบบปัญญาสว่างสบายนะครับ แต่เราพูดถึงว่าอย่าไปใช้สมอง ความคิดแบบโอ้มีเหตุผลตรรกะอะไรไปคิดมันมันทำไม่ได้อย่าต้องพูดถึงมันด้วยนะครับแล้วก็จงปล่อยวางแล้วเรื่องเกิดตายเรื่องกายใจ ไปของเรื่องพุทธะไปนะครับสละให้เลยนะครับสละให้เป็นชีวิตแห่งพุทธะเพราะเราเข้าใจแล้วนี่ยว่าเกิดตายเป็นชีวิตแห่งพุทธะเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นอิสระจากการตาย โดยไม่ต้องผ่านการเกิดตายโดยไม่ต้องพยายามด้วยครับยิ่งเราพยายามแหวงหา เช่นแบบแหวงหาความรู้พ้นมสวเราพุทธะมากขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาก็จะเกิดมากยิ่งขึ้น แล้วท่านตรงนี้ก็อธิบายตอนท้ายตอนจบอีกนะครับ แบบไม่ง่ายนะครับ นี่คือหนทางที่ง่ายที่สุดสู่การเป็นพุทธะคือรับเว้นความชั่ว อย่าติดในทั้งยึดติดในทั้งชีวิตและความตายมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์นอบน้อมต่อผู้อาวุโสเมตตาต่อผู้อ่อนกว่า ไม่รังเกียจหรือปรารถนาสิ่งใดๆ พอจิตใจให้เป็นอิสระจากความคิดและความกังวลเมื่อทำได้ดังนี้ก็ได้มาเป็นพุทธะและจะได้แสวงหาหนทางอื่นใดอีกคือทำได้อย่างนี้แล้วจะไปไหนอีกเนี่ยนะครับตรงนี้ได้แสดงหาทางอื่นใดนะครับทานบอกแล้วเพราะทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ในการเกิดการตายและชีวิตของเราครับเช่นเดียวกัน เราก็ต้องเพิ่มนะครับเตือนความเข้าใจว่า ระบบการคิดแบบนิกายเซนเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับเป็นว่าอะไรกตาแต่เป็นแต่วิธีพูดวิธีสื่อสารมันอาจจะว่า เพื่อเป็นขวานผ่าซากบ้าง หรือบางทีก็ใช้วิธีที่มันย้อนแย้งกับตรรกะที่เราที่เราคุ้นเคยนะครับ ก็ก็เป็นลักษณะเด่นของนิกายเซนโดยเฉพาะ ทีนี้เนี่ยมันมีเ r a ดิชันอีกอย่างหนึ่งถ้าเราถ้าเราเคยเห็นนะครับว่าในนิกายเซนเองเนี่ย ณาจารย์หลายรายรูปนะครับในนิกายเนี่ย เมื่อถึงช่วงเวลาใกล้ตายเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเราเลย คือพระอาจารย์เหล่านี้จะรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่คนอย่างเราเราคงไม่รู้นะครับท่านจะรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่จะกำหนดวันตายได้แต่ที่เบสก็เป็นนะครับกำหนดวันตายได้นะครับแต่ท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเขียนบทกวีนะครับก็คือบทกวีเนี่ยหรือว่าเป็นบทบทกวีแห่งความตายเนี่ยนะครับ อธิบาย หรือไม่ได้อธิบายเป็นการเป็นการถ่ายทอดนะ ถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกหรือความตื่นรู้ตอนนั้นออกมาก่อนตายนะครับผมมีตัวอย่างมาบางอันนะครับ ให้ดูเป็นแนวทางแนวทางไม่ได้เขียนก่อนตายนะอันนี้ท่านไดโดอิชิอินะครับ ผมแปลมาแล้วครับ แปลแต่แปลเป็นภาษาไทยๆมันบ้านะคร ทั่วทำนองแห่งการไม่มีอยู่สัมผัสถึงความว่างพระอาทิตย์ฤดูใบไม้ผลิหิมะขาวเมฆสว่างและลมกระจางอันนี้เดินท่านอาจจะต้องนึกถึงนึกภาพถึงเนาะของท่านอีซีเนาะซึ่งอาจจะอยู่บนเตียงอาพาธหรือตามแต่หรือว่าจะนั่งอยู่อย่างมีสติรู้ตัวครับบทกวีของเซนซึ่งซึ่งเขียนซึ่งก่อนตายเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็น เป็นจะบอกอะไรอ่ะเป็นไม่ใช่เป็นการข้ามขวนนะครับแต่เป็นการแต่เป็นการเห็นแจ้งในบางสิ่งและมันเป็นถ้าใครใครคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางทีตอนนี้มันจะบางทีมันจะอ่านแล้วก็เรื่องอะไรบอกมันจะเป็นวลีมาต่อต่อกันเนาะมันผมว่ามันเป็นอิทธิพลที่มาจากจีนด้วยส่วนหนึ่งถ้าใครเคยอ่านบทกวีจีนนะครับอาทิตย์รับนก ตะวันออกอะไรเงี้ยคือ ความเชื่อมึงหาเองนะคือมมีคำกูมีคำใหญ่มึงเชื่อมึงเองมึงเชื่อมด้วยจินตนาการผมว่าเป็นธรรมชาตินะครับในจีนทละญี่ปุ่นคล้ายกันโอเคลองดูอีกอ่าบทกวีนี้นะครับของท่านผู้โชว์ตัวโชว์นะครับเมื่อมันมาก็แค่นั้น เมื่อมันไปก็แค่นั้น ทั้งการมาและการไปเกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่ฉันกำลังพูดอยู่ก็แค่นั้นฟังง่ายๆนะที่จีิก็แบบ นลุกตอนอ่านตอนแรกผมเออ แค่นั้นแค่นั้น เอ้าที่พูดอยู่นี่ก็แค่นั้นนะ มันมันมันง่ายจนแบบมันก็แอบจดเกินความรู้สึกเรานะหรือในบางกรณีนะครับอ่าแน่นอนอาจารย์เซนจะชอบมากชอบชอบเล่นคำชอบ ชอบท้าทายตรกะบางอย่างอย่างอย่างบุกวีนี้นะครับดาบของฉันพาดฟ้านะครับ ด้วยคมวาบเงาของมันฉันจะบั่นหัวพุทธะ และอริยะทั้งหลายขอสายฟ้าฟาดฟันได้ตาที่มันปัดนะในในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซนเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะเวลาเวลา คล้ายกับว่าบางทีที่ผมบอกไปตอนแรกคล้ายกับบางทีอาจารย์เหล่านี้ชอบทำตัวแบบลบหลู่รูปเคารพหรือว่าชอบพูดอะไรได้บนแบบจะจะจะฆ่าพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่ว่าก็เป็นปริศนานะครับมันเป็นมันเป็นคำแบบ ต้องซ้อนความอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าจริง ๆ ไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านี้จะทำให้มันงงหรอก แต่ว่าเป็นความรู้สึกของท่านจริงๆเนาะในนิกายเซนเองเนี่ยแม้แต่ในบทกวีความตายบทกวีโครงกระดูกของท่านอีคิวที่เปิดในตอนต้นก็มีพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้ว เนี่ยครับ แม้แต่พทธเจ้า แม้แต่อริยะอะไรก็ตามแม้แต่สัตว์ปุถุชนก็ตามมันมันเสมอกันด้วยสุญญตาหมดดังนั้นเองเนี่ย คณาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ลบหลู่ มีถ้าใครไปอ่านหนังสือเซนในอดีตนะครับหลายเกือบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วที่ ที่ ที่หม่อมพึกฤทธิ์เขียน วิจารณ์นิกายเซนเนี่ยเล่นเล่นนะครับเรียนคลาสสิกเลยท่านพึกฤทธิ์วิจารณ์เนาะเซนมันโหหยาบช้าคือแบบปรามาสพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเลยเนี่ยแต่จริงมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับจริง แต่เข้าใจเข้าใจว่า ในยุคนั้นนะผมบอกว่าข่าวสารข้อมูลมันก็แคบอยู่นะ แต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้นะครับอ๋อจริงๆเขาไม่ได้นั่นนะเขาพระอาจารย์เหล่านี้จริงๆแล้ววัดเป็นเป็นวัดที่มีรูปเคารพบูชาอะไรสวยงามมากมายนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการถึงจะบอกว่าเซนไม่ยึดติดคำพีไม่ยึดติดรูปเคารพแต่ไปดูว่าเซนปัจจุบันนะครับโอ้โหสวยงามแบบเยอะเลยนะครับ คือนอกจากความสงบแล้วเนี่ย รูป พระพุทธรูปต่างๆสำคัญสำคัญโอ้พิเศษเลยนะครับ ก็คือมันไม่ได้ผักใสไม่ได้ยึดติดนะแต่เป็นการใช้อย่างอย่างเป็นเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่สุดไดเอโซโคนะครับอาจารย์ไดเอโซโคบอกว่าชีวิตนั้นเป็นดังที่เราประสบความตายก็เช่นกันบทกวีแห่งการจากลาใหญ่ต้องเรียกร้องคืออ้าวสรุปไม่ได้เขียนใช่ไหมคือ ะมันก็เป็นมันเป็นสุดท้ายชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับความตายก็เป็นอย่างนั้นนะบทกวีตอนตายอ่ะจะจะเอาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคณาจารย์บางท่านเนี่ย อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นท่านทักวันนะครับท่านทักวันในญี่ปุ่นบทท่านเขียนบทกวีของท่านบทกวีความต่างท่านด้วยตัวอักษรเป็นตัวเดียวอักษรอักษรญี่ปุ่นนะครับอักษรคันจิอักษรจีนนะครับเห็นเขาว่าฝัน จบเลยแล้วก็ตายมันเจ็บปวดเนี่ยผมจะร้องไห้มันแบบมันปัดปั๊บโอ้ไม่รู้ครับ บอกไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันฝังคำเดียวอ่ะนะครับหรือบางท่านเองเอ่ออาจารย์บางท่านเหมือนกันก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับในการเซ็นเราเข้าใจได้นะพอจะเขียนบทกวีก็บทกวีความตายปุ๊บเนี่ยอ่าโอเค อยู่ผมก็จำประโยชน์เต็มไม่ได้สมมติแล้วกันนะ ็นโอเค ชีวิตฉันแปดสิบปี จึงขอทิ้งคำสั่งสุดท้ายจบเอ้าลำเพื่อนอะไรวะสั่งอะไรวะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางท่านก็ไม่เขียนเลยนะครับกระดาษปาก คือนี่เป็นเป็นเทคนิคของเซนนะครับ ที่ผมบอกว่าจริงๆเป็นการแสดงออกถึงสภาวะก่อนก่อนก่อนตายนะฮะ ความความความรู้แจ้งความความความเห็นสัจธรรมบางอย่างนะครับ ไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องเขียนนะครับ อาจารย์ไม่ได้เขียนทุกคน ่วนส่วนหนึ่งแล้วกันส่วนหนึ่งอันตัวนิยมที่จะเขียนนะครับ แล้วก็เป็นเป็นเป็นเนื้อหาสำคัญที่ที่ จริงจริงจริงท่านอาจจะไม่ได้เขียนกล่าวว่าจริงๆนณะอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนเพื่อตัวเองนะครับ แต่เพื่อลูกศิษย์ที่ยังอยู่ะในเมื่อเอาไปคิดต่อนะครับ เป็นบทกวีนะครับตามผมว่านี่เป็นเป็นเทดิชันที่น่าสนใจนะครับ คืออ่ามันก็เปรียบเทียบไม่ได้เนาะเป็นแต่วันดี ว่าทำแบบนี้แบบจีนก็ตามญี่ปุ่นก็ตามเกาหลีเองก็ตามแบบนู้นเนี่ยตัวศาสนาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในอยู่ใน ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก แน่นอนเรารู้เนี่ยฮะศิลปะเซนวันนั้นประวัวินพี่เชกับมาให้ดูเนาะเล่มเอ่ออะไรนะเอ่อเซนกับว่าทางญี่ปุ่นใช่ไหมครับท่านดีทีซูกิเขียนโอ้โหเขียนมาทั้งเนี้ยนาเตอร์เนี่ยอธิบายถึงว่า นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภาษาได้ไงเกิดเป็นศิลปะ เกิดเป็นวิถีต่างๆมากมายพระพุทธศาสนาในบ้านเรามันมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นนะครับ จริงๆ มันก็เป็นแหละ แต่ว่าเพียงแต่วิธีที่วิธีที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ย ถ่ายทอดเนื้อหาผู้สานออกมาเนี่ยมันมันมันค่อนข้าง มันค่อนข้างน้อย มันไม่ถูกทำให้มันกลายเป็นสุนทรียภาพบางอย่างเนาะในขณะที่ญี่ปุ่นนะพูดง่ายๆผมพูดได้ง่ายๆเลยสั้นๆกัน ในญี่ปุ่นทั้งนะครับการจัดดอกไม้นะครับจัดสวนวิธีชงชา วิธียิงตะลูวิธีวาดภาพการวาดภาพต่างๆโอ้ทั้งหมดมันเป็นมันมันคลี่คลายจากเซนเข้ามดสู่เลือดเนื้อแล้วมันกลายเป็นการสร้างสรรค์ได้แม้แต่หมอแม้แต่ความตายแต่ผมว่าจริงเอ่อความความความความอะไรนะความผมเคยคุยกับเคยคุยกับ พระอาจารย์จากญี่ปุ่นนะครับแกก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่า ในในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาเข้าอะไรอะไรก็ตายเข้ามาในญี่ปุ่นนะครับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามา เข้ามาแล้วมันไม่เคยหายไปไหนมันจะถูกเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่มันยังอยู่ วิธีคิดที่สืบมาจากจีนหรือวิธีการสร้างสรรค์เรียกว่าสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์บทกวีที่จริงบทกวีญี่ปุ่นมันมาจากจีนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นแบบญี่ปุ่นเองเนี่ย หลักๆแล้วเนี่ยมันมันถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันคนญี่ปุ่นไม่สามารถคนญี่ปุ่นไม่สามารถอะไรนี่แหละคนญี่ปุ่นไม่ไม่สามารถจะหนีออกไปจากสิ่งนี้ได้อย่างที่มันบอกว่ามันเป็นเกาะมันเป็นเกาะมันไม่เหมือนเราแล้ว จริงจริงสุวรรณภูมิมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งแล้วก็หาย แล้วก็หายไปในในขอบแดนประเทศอื่นได้ญี่ปุ่นมันอยู่ตรงนั้น มันรับมาแล้วมันถูกสร้างขึ้นมา อย่างหนึ่งที่มันเอื้ออำนวย ด้วยครับอย่างนี้มันเพื่ออำนวยได้จริงก็คือรูปแบบของพุทธศาสนาในนิกายนั้น ๆ เราไม่ได้บอกว่าเทรวาสมันไม่ได้มีการสร้างสรรค์มันมีแต่ว่าเทรวาสอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้การสร้างสรรค์มันมันมันครอบคลุมในวงกว้างในขณะที่มหายาน หรือเซนหรืออะไรก็ตามแต่มันมันสามารถมันสามารถเอาไปเขาเรียกอะไรสร้างลูกเล่นได้นี่หว่ามีลูกเล่นในการทำให้มันเกิด ิดความน่าสนใจขึ้นได้ด้วยกระบวนการต่างๆแล้วมันก็ประสานกับวิถีชีวิตได้ได้ ได้ได้จริง อย่างบ้านเราถามว่ามีไหมผมบอกว่าเอ้าบ้านเราก็มีนะ มี เอ่อถามถามจริงเลยแต่พูดจริงในบ้านในบ้านเราก็มีมีมีภาพที่สุดนะในอดีตที่แต่งโครง แต่งกรแต่งอะไรมากมายนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าพูดกันในแง่พุทธศาสนาแบบเสรวาเสรวาบ้างสิ่งที่ผิดนะ ระสงฆ์มันไม่คงควรจะมาเขียนบทกวีเขียนกรอะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดอยู่หลายทางแต่ถามว่าความจริงมันมีอยู่มันไม่มีครับพระในอดีตบ้านเราโอเคอย่างน้อยก็ อย่างน้อยก็ก่อนปฏิรูปศาสนาของเราสี่แล้วกันพระในอดีตบ้านเราจากจิตฝ่ายเอ่อทางเหนือทางอะไรก็ตาม จิตรกรปฏิมากรในอดีตเรารู้ว่าเป็นพระเป็นเยอะแต่แน่นอนขอบขอบขายของงานสร้างสรรค์จะจะจะ จะมีอยู่ตรงนั้น แล้วพอพอยุคหลังๆมาพระ พระท่านับพระบารา่านถูกการเอาไว้จากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะทำให้พระไม่สามารถสร้างสรรค์ได้ มันกลายเป็นหน้าที่ เป็นเรื่องเป็นเรื่องทางโลกละคุณจะมายุ่งไม่ได้นะครับามันเกี่ยวข้องกับความเป็นิที่มันอนาถึงแล้วก็าถ้าถามว่าเกี่ยวกับนิทยาไหมผมว่าค่อนข้างเกี่ยว ครงสร้างโครงสร้างสังคมได้ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ ว่าว่าว่ามันกลายไปไม่ได้ อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ฟันธงนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงความผมบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อหาอนิกายเนี่ยก็แค่มีส่วนมหายานบอกว่าพระมหายานเราไม่ได้บอกว่าดีกว่า หรือไม่ดีกว่านะเราแค่บอกว่าพระมหายานก็มี แบบ เซนแทบจะเป็นคารวาสเลย ก็มันเข้าถึงได้ง่ายกว่า อย่างอย่างพระอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยไม่ใช่พระเซนด้วยเนาะแต่ก็เป็นพระญี่ปุ่นเนี่ยอาชีพแกคือเล่นกีตาร์เล่นดนตรีล็อกเล่นดนตรีล็อกเลยแต่งเพลงธรรมะแต่ว่าไม่เป็นล็อกอะแล้วก็แล้วก็ใช้วิธีเนี้ยเผยแพร่ธรรมะเวลาไปเมืองนอกก็เล่นดนตรีก็เป็นก็เป็นเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเขาถือว่า กระบวนการเผยแผ่ศาสนามันมันไม่ได้มานั่งสวดเหมือนเดิมแล้วมันต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบ แต่แน่นอนถ้าเทรวาทำก็จะมีข้อจำกัดก็ไหนเราอ่ามาถึงนะครับนิกายเซนแล้วนะจริงๆก็น่าจะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี่ก็เตรียมเราจะท่านรู้ท่านกินลาคู ถ้ากินซักไม่หมดเราก็จะหาถ้วยชามได้ลำบากใช่กินตาเราจะได้ถ้วยเลยคิดว่าแต่ยังไม่ทานก็ยัรูอร่อยไหมครับผมจะได้ทานอร่อยแต่เดี๋ยวพักก่อนนะครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกิจกรรมไดนนะครับโอ้หนึ่งชั่วโมง